นส่งก็เพราะเว็บนี้เว็บตรงเว็บเดียวหรือก้าสามหกเก้าเราเชื่อใจอยู่แล้วว่าเขาต้องแจกแตกใส่เรารับส่งการแน่นอนอะยังไงมาถึงก็เอาเลยฟรีสปินปัวปัวไปเลยแตกฟรีสปินแซ่บๆปัวปัวแจกแจกปังปังไปเลยจ้าเอายังไงจะควณแตกให้เราไหมโอ้โหมาถึงก็ควณแตกไปเลยปัวปัวปิ๊กปินไปแล้วหมุนหนึ่งรอบไปเลยจ้าสามหมื่นสองโอ้โหปังปังจริงๆ ไม่ต้องงอเงินเดือน เล่นปุ๊บไปเที่ยวสงการได้เลยไม่ต้องหลอเอาอย่างไง มาไหมขึ้นไหมได้อีกแล้วได้เพิ่มมันหนึ่งฟิลฟินแล้วยังไงได้หรือเปล่าเอายังไงเหลือหกฟิลฟินห้าฟิลฟินแล้วเอามาอีกบวกอีกหนึ่งโอ้โหแจกจุดๆปังๆให้ลุ้นกันเล่นๆปังๆ สนุกๆไปเลยจ้า ต้อนรับสงการหาเงินต้อนรับสงการแบบปวดๆตาไายังไงมาไหมมาไหมโวกอีกหนึ่งพันไปแล้ว ตอนนี้โอ้โห ปังจริงๆคู่รักคู่นี้แบบที่เขาบอกแบบที่ข่าวหรือเขาบอกจริงๆไอยังไงเว็บนี้เว็บเดียวเว็บตรงแน่นอนลูก้าสามหกเก้าโทเทาวินเท่าไหร่ยังไงเล่นไม่กี่นาทีจุกๆไปเลยสี่หมื่นหนึ่งเก้าเก้าร้อยหกสิบตาปปะวะ